ต่อยจะเป็นนางมารร้ายก็จะโอบกอดเธอเอาไว้ แม้จะโดนทำร้าย เจ็บปวดเพียงใด ก็จะทนและฉันจะรับให้ไหวจะเป็นนางมารร้ายคงจะยอมเป็นปีศาจถ้าเธอคือดวงจันทร์ฉันคือนักบินอวกาศจะลองลอยบนท้องฟ้าเก็บเราไปให้ ธอดูแซดแซดร้องไห้จนตาเธอแดงแล้วยังจะคิดถึงเขาอีกรอโอ้เธอฉันขอเธอนะ หยุดคิดเรื่องเขาสักพัก ให้วันเวลาในตอนนี้มันเดินต่อไปช้าๆ